โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสลัดทุกคนด้วยนะครับผมและในคลิปนี้ครับผมมาพบกับผมนะครับเฮียเจมครับผม ในวันนี้ครับผมนะครับจะพาเพื่อนนะครับมาเจาะลึกนะครับในจุดสังเกตทั้งหมด 4 จุดนะครับระหว่างเวฟตรงและเวฟเอเย่นนะครับว่าจะสามารถสังเกตได้อีกอย่างไรนะครับผม ในคลิปนี้นะครับมีทั้งหมด 4 จุดนะครับเพื่อนฉะนั้นครับตั้งใจฟังนะครับเพื่อนรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆ ท่านเพื่อนนะครับ คิดว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆแถมครับคลิปนี้นะครับมีคำถามแจกทุนทายคลิปนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนๆ เอาเลยครับเพื่อนๆถ้าเราพร้อมแล้วนะครับก็มารับชมรับฟังกันได้เลยครับ มาดูในข้อที่ 1 เลยครับเพื่อนๆข้อที่1นะครับเวฟนะครับต้องมีแอดมินดูแล 24 ชั่วโมงนะครับแต่ข้อนี้นะครับก็แล้วแต่เวฟนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่า ผมนะครับเคยเจอเวฟเอเ่นครับที่มีแอดมินดูแล 24 ชั่วโมงเหมือนกันนะครับและดูแลดีมากด้วยนะครับผมเลยยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเท่าไหร่ครับสำหรับข้อนี้นะครับเพื่อนๆ ต่อมานะครับในข้อที่2ครับเพื่อนๆข้อที่2นะครับนั่นก็คือเวฟนะครับจะต้องมีค่ายเกมหลากหลายนะครับถ้ามีค่ายเดียวเนี่ยผมบอกกันเลยครับมีสิทธิ์เป็นเวฟเอเจนแน่นอนครับเพราะว่าเวฟนะครับเขาเอามาแค่หน้าเดียวนะครับแต่เวฟตรงนะครับทำงานในบริษัทครับเวลานำค่ายเกมเข้ามาเนี่ยจะนำเข้ามาหลากหลายค่ายนะครับทำให้เพื่อนนะครับได้มีโอกาสได้เล่นเยอะนะครับและแตกได้หลายค่ายนั่นเองครับผมโดยเวฟตรงนะครับจะไม่ต้องโยกเงินเข้าเกมหรือค่ายอื่นนะครับเพราะระบบนั้นได้มาตรฐานครับเพื่อนๆต่อมาครับเพื่อนๆ ในข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับนั่นก็คือสังเกตที่โปรโมชั่นนะครับโดยเว็บตรงเนี่ยโปรโมชั่นจะไม่เวอร์จนมากจนเกินไปนะครับโปรโมชั่นเวอร์นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นร้อยรับร้อยท้าเทิร์นหนึ่งเท่า แบบนี้เวอร์เกินไปนะครับเวอร์มากครับเป็นเว็บเอเย่นแน่นอนครับแต่ถ้าคุณทำได้นะครับอาจจะถอนไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่เวอร์จนเกินไปนะครับโปรโมชั่นนี้ครับเช่นร้อยรับร้อยเทิร์นสี่ถึงหกเท่านะครับแบบนี้ครับเป็นเว็บตรงแน่นอนครับสามารถถอนได้แน่นอนครับเพื่อนครับผมครับต่อ มานะครับในข้อสุดท้ายครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือเงินแคชแบ็กนะครับหรือการคืนยอดเสียนั่นเองครับเพื่อนโดยเว็บตรงนะครับจะมีครับสำคัญมากครับข้อนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยครับเพราะเป็นผลประโยชน์ต่อเราเองนะครับและต้องคืนวันต่อวันนะครับจะดีมากๆเลยครับส่วนเว็บเอ็นนะครับจะไม่มีนะครับข้อนี้อ๋อครับเกือบลืมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเว็บตรงนะครับจะต้องมีพวกกงล้อเสียงโชคนะครับผมเหมือนกับการที่เราไปคาสิโนของจริงนั่นเองครับแล้วมีข้าวมีน้ำมีอาหารมาเสิร์ฟนะครับแต่ทางเว็บตรงเนี่ยจะให้เป็นพวกก งล้อเสียงโชคมาแทนนะครับเพื่อเป็นการบริการเพื่อนๆนั่นเองครับผม เอาเลยครับเพื่อนๆครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ 4.4 ข้อเจาะลึกของเว็บตรงและเว็บเอเย่นนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้ครับผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเอาเลยครับมาถึงช่วงของกิจกรรมแจกนะครับผมโดยผมนะครับจะทำการแจกเครดิตฟรีนะครับจำนวน 50 บาทครับจะแจกทั้งหมด 8 ท่านนะครับเพื่อนๆ กติกานะครับนั่นก็คือ พียงแค่เพื่อนครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกด subscribe ให้ผมครับ แล้วคอมเมนต์มาช่องคอมเมนต์เพื่อบอกผมว่า เพื่อนๆนะครับเคยเล่นเกมไหนแล้วแตกเยอะที่สุดครับผม เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รุ่นรับนะครับเครดิตฟรีจากผมแล้วนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะครับมาร่วมสนุกกันีกเยอะครับผม และก่อนที่ผมจะไปนะครับผมขอฝากเว็บครับเป็นเว็บตรงนะครับไม่ผ่านเอเย่นแน่นอนครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับฝาก 10 รับร้อยฝาก 20 รับร้อยนะครับบอกเลยครับว่าห้ามพลาดเลยนะครับ ผมจะเล่นตามก็ได้หรือไม่เล่นตามก็ได้ไม่ว่ากันครับแต่เว็บที่ผมเล่นนะครับผมมั่นใจแน่นอนครับเพื่อนๆโอเคครับผมและในตอนนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับ สวัสดีครับ